การสร้างรูปทรงจากเส้น ในการสร้างผลงานสามมิติ นอกจากการสร้างรูปทรงด้วยเมช ที่เป็นวัตถุสำเร็จรูปรอให้เราหยิบจับมาใช้งานได้ง่าย ยังมีการสร้างรูปทรงด้วยเส้น ซึ่งเป็นการสร้างแบบอิสระ ผู้สร้างสรรค์สามารถใช้จินตนาการในการสร้างรูปร่างได้เต็มที่ การสร้างรูปทรงจากเส้นเคิร์ฟสามารถเรียกได้จากการแอดวัตถุลงไป โครงสร้างหลักๆของเส้นจะมีอยู่ 2 รูปแบบ คือแบบ b บ s i e r Curve และแบบ Nerve Bezier Curve เป็นรูปแบบเส้นแบบหลักที่ใช้กันโดยทั่วไปในโปรแกรมกราฟิกแบบมาตรฐาน ซึ่งจะมีจุดควบคุม Control Point ส่วนของเส้น Segment และแขนควบคุม Handles สำหรับจัดวางดัด ให้เส้นมีความโค้งตามต้องการ และเมื่อมีการวาดเส้นลงไปบนงานแล้ว เรายังสามารถปรับแต่งในจุดแขนควบคุม Handle ได้อีก 4 แบบ โดยการกด V และเลือกแบบของแขนควบคุมได้ โดยแต่ละแบบจะมีคุณสมบัติดังนี้ แบบแรกอัตโนมัติกด V และกด A จะเป็นการปรับแขนควบคุมแบบอัตโนมัติ โปรแกรมจะทำการปรับแต่งให้แขนควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่ง มีความโค้งพอดี แขนชนิดนี้ จะมีสีเหลือง แบบเวกเตอร์กด v ตามด้วย v เป็นการปรับแขนแบบเวกเตอร์กล่าวคือ แขนที่ได้จะมีลักษณะเป็นเส้นตรง ส่งผลให้ส่วนของเส้น จะเป็นเส้นตรงตามไปด้วย แขนชนิดนี้ จะมีสีเขียว แบบต่อมา align กด v และกด l แขนควบคุมแบบนี้จะเป็นเส้นตรงเสมอ และจะทำให้เส้นโค้งโค้งสม่ำเสมอ โดยที่ไม่มีการหักมุมโค้ง แสดงเป็นเส้นสีม่วง แบบฟรี กด V และกด F แขนแบบนี้เป็นแขนแบบอิสระ สามารถหัก ดัด ปรับได้ตามความต้องการ จะแสดงเป็นสีดำ เส้นโค้งแบบเนิร์ฟเส้นแบบเนิร์ฟย่อมาจาก non-uniform rational B supply เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของเส้นที่ใช้ในการสร้างงานกราฟิก มีแนวคิดในการปรับแต่งต่างจากเส้นแบบ b บซ i e r อยู่ที่ผู้ใช้จะชอบใช้งานแบบไหนมากกว่ากัน ตัวอย่างเส้นโค้งแบบ n e r v ฟเช่น Open Cubic Nerve Clamped Open cubic nerve unclamp Close cubic nerve clamp Close cubic nerve unclamp ทดลองสร้างภาพจากเส้นเคอร์ฟ ให้เปิดโปรแกรม ลบวัตถุสี่เหลี่ยมออก และปรับมุมมองให้เป็นด้านบนโดยการกดปุ่มนำแพด7 และปรับมุมมองการแสดงผลเป็นแบบออโตให้กดปุ่ม 5 วิธีการสร้างเส้นเคอร์ฟ ให้ไปที่ Tool Shelf Create Add Primitive Curve หรือให้กด Shift A เลือกที่คำว่า Curve ก็จะปรากฏ Curve 5แบบด้วยกัน คือ แบบแรกแบบ Bezier จะมีจุดควบคุม 2 จุด แบบต่อมา แบบ Circle ก็จะมีจุดควบคุม 4 จุด แบบต่อมาแบบ nerve curve จะเป็นการเพิ่ม nerve curve แบบมีจุดควบคุม 4 จุด แบบ Nerve Circle เป็นการเพิ่มรูปวงกลมปิดแบบ Nerve Curve มีจุดควบคุมด้วยกัน 8 จุด และแบบเส้นผาดก็จะมีลักษณะเป็นเส้นเนิร์ฟมีจุดควบคุมด้วยกัน 5 จุด และแบบสุดท้ายแบบ raw curve ก็จะสามารถวาดได้อย่างอิสระ ในการทดลองของเรา ให้เราเลือกแบบแรก Curve b e s i e r Curve ก็จะปรากฏเส้นโค้งขึ้นมา ให้เรากดแท็บเพื่อเปลี่ยนเป็น Edit Mode เลือกที่จุดด้านใดด้านหนึ่ง หากต้องการเพิ่มจุดบนเส้น ให้กดปุ่ม E และขยับจุด ก็จะเป็นการเพิ่มจุดบนเส้น หากต้องการหมุนให้เรากด R ก็จะสามารถหมุนได้ หากต้องการเชื่อมจุดปลาย ทั้งสองข้างเข้าด้วยกันให้เป็นรูปทรงปิด ให้เราคลิกปลายด้านใดด้านหนึ่ง แล้วกด alternate C จะเห็นว่ามีการเชื่อมต่อกัน เราสามารถปรับแต่งได้ที่ handle โดยการคลิกที่ปุ่ม handle หรือปุ่ม control point และกด G เพื่อขยับปรับแต่ง ให้ได้ตามที่เราต้องการ หากต้องการเพิ่มพื้นผิวให้เราไปที่หน้าต่าง Data แล้วกดปุ่ม 2D หรือ 2D ก็จะเป็นการสร้างพื้นผิว เมื่อเราได้รูปทรงแล้วกลับไปที่ Object Mode เราสามารถปรับแต่งพื้นผิว ได้ตามใจชอบ หากเราต้องการเปลี่ยนจากเคิร์ฟให้เป็นเมช สามารถทำได้ โดยให้กด alternate พร้อมกับปุ่ม C เลือก mesh from curve ลองคลิกแท็บเพื่อไปดูยัง Edit Mode จะพบว่ารูปทรงของเรา เปลี่ยนเป็นเส้นแบบ Mesh เรียบร้อยแล้ว